ีกแล้วนะคะที่ YouTube Channel ช่อง ใครๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะอัศวินออนไลน์วันที่ 16 แล้วนะคะ วันนี้ฝึกฝนกันหนักมากเลยค่ะ วันนี้ได้มีโอกาสทดลองทำเซลเพจเพื่อประชาสัมพันธ์คอร์ส1 1ดอลลาร์ หรือเราเรียกใหม่ว่า 1 ดอลลาร์ค่ะ วิธีการทำเซลเพจมันไม่ได้ยากมาก่อนเลย แล้วมันก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า เฮ้ยมันทำแค่นี้เองเหรอ พียงแต่ว่ามันมีขั้นตอนมีรายละเอียดเยอะนิดนึงค่ะ ที่มันจะทำให้สำเร็จออกมาเป็นแบบเซลล์เพจสวยงามที่คุณสามารถเห็นได้ในจอคอมพิวเตอร์ หรือเห็นได้ในจอโทรศัพท์มือถือเล็กๆเนี่ยค่ะ มันสุดยอดมากเลยค่ะ เรา ตั้งใจเรียนฝึกฝนลงมือทำเพื่อที่จะทำให้คอร์สมันประสบความสำเร็จเพื่ออะไรล่ะคะไม่ใช่เพื่อเราอย่างเดียวนะคะ เราจะไปเพื่อให้คนที่กำลังมองหาโอกาสที่อยากเรียนอยากรู้ และประสบความสำเร็จในเรื่องของออนไลน์ สามารถเรียนได้ที่ไหนก็ได้ ด้วยต้นทุนราคาต่ำมาก ๆค่ะ เคยเจอไหมคะวันดอลลาร์3ชั่วโมง เท่านั้นเองคุณสามารถขายสินค้าได้แต่คอร์สทั้งหมดเรามี 4 วันด้วยกันนะคะ เพื่อให้คุณได้ลงสนามปฏิบัติจริง ขายของจริงและได้พูดคุยกับคนที่เข้ามาซื้อของจริง ๆ ราะฉะนั้นจะบอกว่าการเรียนอัศวินออนไลน์ของที่นี่มันทรงประสิทธิภาพประทรงประสิทธิภาพมาก ๆ เลยค่ะ ตื่นเต้นค่ะพูดผิดไม่เป็นนะคะ แต่อยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากจะเรียนคอร์สวันดอลลาร์นะคะ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ ถ้าคุณได้เห็น YouTube วันนี้คุณสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ ที่แอน 0 9 4 9 2 9 6 3 5 6 หรือถ้าชอบ YouTube Channel นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งกันให้ด้วยนะคะ เพื่อที่ว่าคุณจะได้พบกับแอนได้ทุกวันที่แอนโพสต์ YouTube Channel เข้าไปค่ะ แล้วยังไงเรามาพบกันใหม่นะคะที่ช่อง YouTube Channel ใครๆก็ขายได้มันง่ายแบบนั้นเลยค่ะ สวัสดีค่ะ